ระบบตัวเลขภาษาอินโดนีเซียเลข 21 ถึงเลข30 ตัวเลข 21 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า21 ตัวเลข 22พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า22ตัวเลข 23 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า23 ตัวเลข 24 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า24 ตัวเลข 25 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า25 ตัวเลข 26 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 26 ตัวเลข 27 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 27 ตัวเลข 28 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 28 ตัวเลข 29 เป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 29 ตัวเลข 30 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า30ให้สังเกตว่าภาษาอินโดนีเซียจะมีระบบการนับเลขคล้ายกับระบบการนับเลขไทย คือใช้เลขเดียว ตามด้วยคำว่า 10 และตามด้วยเลขเดียว